বেশি মনে করবে তাহলে না ভবিষ্যৎ নিয়ে อบนี้เลยนะครับ ที่สิบนาเอยู่ตอนกลางวันร้องเพลงดังลังเมื่อบ้านกับเจ็ดมือระบอกเย็นละห้ามลงกลางคืนตะบ้านเบรกบึงเอาไปไว้สุ่มไฟอยู่กับบ้านธรรมชาติที่นบุรีหน้าบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่ตั้งใจคนบ่หอยอำเภอบ่หอยไว้ไม่ทันเอาบ่หอยจะพาไปดูอยู่บ้านกับหลานตอนริยาได้รับมาปวดใจ